ขนาดของโตก ขนาดของโตกมีหลายขนาดเรียกชื่อต่างกันดังนี้ โตกหลวงหรือสักโตกหลวงมีความกว้างประมาณ 25-50 นิ้ว ใช้ในราชสำนักในคุ้มในวังของเจ้านายฝ่ายเหนือโตกฮามหรือสโตกทาราม เป็นโตกขนาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17-24 นิ้ว มักใช้ในครอบครัวขนาดใหญ่ โตกน้อย มีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-14 นิ้ว ใช้ในครอบครัวขนาดเล็ก การใช้งานโตก การใช้งานแบบดั้งเดิมทั้งโตกไม้และโตกหวายใช้เป็นภาชนะรองรับถ้วยอาหารที่ใช้บรรจุกับข้าว มีใช้กันทั่วไปในภาคเหนือ อจัดสำรับกับข้าวแล้วสมาชิกในครอบครัว หรือแขกนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกัน และยังใช้โต๊ะเป็นภาชนะวางสิ่งของอื่นๆ เช่น ใส่ดอกไม้ทูบเทียนแทนขันดอก ใส่เครื่องคำนับเป็นขันตั้งใส่ผลไม้ ใส่เครื่องไทยทานถวายพระ การประยุกต์ใช้โต๊ะในปัจจุบัน มีการผลิตโตกเป็นเชิงธุรกิจมีให้เลือกใช้กันมาก ทั้งรูปแบบและสี และวัสดุที่ใช้ที่หลากหลาย เช่น ไม้ หวายไม้ไผ่กระเบื้องอลูมิเนียม ใช้จะเลือกตามความต้องการใช้งานและตามกำลังซื้อ รูปแบบที่มีการประยุกต์ การประยุกต์ใช้เป็นโต๊ะเป็นเครื่องเรือน เช่นโต๊ะที่ใช้เป็นโต๊ะเก้าอี้ โดยปรับเปลี่ยนขาโต๊ะ หรือเชิงให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง และยังมีการสารหวายให้เป็นรูปทรงโต๊ะ ที่ใช้แทนโต๊ะได้ โต๊ะกระเบื้องเคลือบเป็นภาชนะใช้งานในครัวเรือนเช่นใช้ใส่สบู่ในห้องน้ำเป็นภาชนะจัดดอกไม้ ใช้ใส่อาหารเป็นต้น การประยุกต์เป็นของที่ระลึก เป็นการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กหรือจิ๋วเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ซึ่งมีทั้งชุดสำหรับขันโตกจิ๋วโตกหวายจิ๋วโตกไม้ไผ่จิ๋ว